าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ในปัจจุบันนะคะเราคงหลีกหนีไม่พ้นการนำข้อมูลของตนเองเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะ ซึ่งทั้งหน่วยงานราชการและก็เอกชน ก็จะมีการจัดเก็บข้อมูลของเราไว้ในฐานข้อมูล ก็อย่างเช่น หน่วยงานทะเบียนราษฎรฐานข้อมูลของระบบธนาคาร ข้อมูลในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ต่างๆนะคะ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้หน่วยงานนั้นๆ จะได้รับสิทธิ์ในการเก็บไว้เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลเหล่านี้ของเราจะมีความปลอดภัย เพราะยังมีความเสี่ยงต่อการถูกลักลอบนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ โดยที่เจ้าของข้อมูลไม่รู้ตัว อันนำมาซึ่งความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลนั้นนั่นเองค่ะ ซึ่งการลักลอบการเข้าถึงข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็คือ การลักลอบเข้าไปดูข้อมูลของบุคคลอื่น ที่บันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งการกระทำผิดที่เราเห็นได้บ่อย เป็นการเข้าไปอ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลของผู้อื่น ซึ่งถือเป็นการสร้างความเสียหายต่อบุคคล และสังคมสารสนเทศเป็นอย่างมาก โดยจากผลการวิจัยของ World 2นะคะ ที่วิจัยเกี่ยวกับความกังวลของผู้ใช้อีเมลในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่ากลุ่มผู้ใช้อีเมลมีความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้งานอีเมล เป็นอย่างมาก โดยพวกเขาไม่ต้องการให้บุคคลอื่น สามารถเข้ามาอ่านอีเมลของพวกเขาได้ ข้อพึงระวังนะคะ ถึงแม้ว่าอีเมลจะเป็นทางเลือกใหม่ของการสื่อสาร แต่การใช้งานย่อมมีความเป็นส่วนตัวน้อยกว่าการใช้จดหมายหรือว่าโทรศัพท์ เพราะอีเมลดำเนินการอยู่บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ถือว่าเป็นระบบเปิด ดังนั้นผู้ใช้งานจึงต้องพึงระลึกเสมอว่า อีเมล อาจถูกผู้อื่นแอบอ่านได้ จึงไม่ควรเก็บข้อมูลสำคัญไว้ในอีเมล เหล่านั้นค่ะ